สาควายสายใจได้ลงชาแม่บัวอิ่มมึงทั้เจ้าแต่ก็เสียเสียงอัวันก็พนองไม่ทักทางกลิ่นโคนน้องนนมาตั้งแต่นนคุณคอยเคยหาสามา นาหน้าคนมาอีกแล้วแอลเอ๋ยอย่าลืมอย่าลืมบ้านนาดงไกร Yeah. ที่ล้อเล่นหลอกก็อ่าทอทุยอยาใจสอบนักหยุดเสียทีอย่ร้องไหคนอย่างพี่หรือจะเส้นความมาต่อใปีอยไปก็ยังคงดำพันี่ร้เพลงว่าแก่น้อยแน่นอนเป็นเกลียดช้ำ while.